สำหรับผู้ใดที่ไมาไที่กดติดตามเดี๋ยวขอฝากไปน้ำแน่เนาะไปสิบไม่ค่ะ กับช่องหลักปันสล็อตเนาะค่ะ หากชื่นชอบถูกใจเชียเอาว่ะท้องสองแถว โอ้โหเมื่อวานคือพวกเขาแบบซีเนี่ยวะสภาพ โอเคผวมา 240 บาทเนาะค่ะหากผู้ใดที่ไมาได้กดไลค์กดแชร์่ะขอฝากไว้น้ำแน่เนาะฝากกดติดตามให้น้ำแน่เนาะค่ะ เราผู้ใดที่บ้านได้กดเข่ากลุ่มเทเลแกรมก็อย่าลืมเข่ากลุ่มเทเลแกรมมานำแน่เนาะกับกลุ่มเทเลแกรมเตียนพ่อมีไอพีเนาะค่ะ ไปสอง้อยแล้วปรับเป็นสิบบาทเนาะสิบไม่ค่ะ โอเคหากข้อสามร้อยจะปรับอีกเทียนึงเนาะค่ะ ของงามดิโอ้โหเออมาดิ มาดิมาหกสิบบาทไป เล่นต่อเลยเนาะค่ะ โอเคผู้ใดมีเวลาดีๆ เวลาเด็ดๆ ก็สามารถแนะนำเขามาได้เลยเนาะค่ะ ตอนนูนะบ่เล่นช่วง2ทุ่ม3ทุ่มแท้ๆล่ะ สภาพ โอเคบวกอีก 200 บาทเนาะค่ะอ่ะแตะ 300 แล้ว ตอนนี้แตะ 300 แล้วมา สวยเฮ้ยเอาว่ะ บวกอีก 200เนาะค่ะ โอเค 400 แล้ว มาดิ ดิบ่เขาอีกอสภาพ ไปค่ะขออนุญาตปรับไม่เป็น 20 บาทเนาะโอเค ออโต้สิบข้างค่ะ เออสวยงาม เฮ้ยงามๆเลยนะสี่ร้อยยี่สิบบาทค่ะ มาดิ ขอแบบ แตะพันอะจะได้ปรับมาอีกเนาะโอ้โห โอ้โห โอ้โห สภาพได้ยกด้วยแล้วค่ะ100บาท ไป เดี๋ยวเล่นต่อกันเลย โอเคห่วานนี่ที่ว่าหนูนะขืนสตรีมอ่ะขืนไล่อ่ะหาผู้ใดได้เบิ้งนะ ฟันสิงโตเนี่ย โอ้โห สุดยอด ฉายาประเดมาพ่อโชคช่วยเนาะค่ะ หนูนะสามโล เออ ไป ปรับไม่เป็นสี่สิบาทน้องฮอดพันนึงแล้วออโต้สิบข้างค่ะ เนี่ยเลือกจังไหนก็ได้จะโล กดสามรอบก็ได้โลสามรอบแล้วค่ะ โอ้โห สภาพผู้ใดบอกให้โนนะผู้ใดบอกให้โนนะเล่นไอ้โลมานี่มารับผิดชอบเลยนะ โอเค เก้าร้อยค่อยเล่นค่อยๆใต้ไปโอ้โห ยสภาพเนี่ยเป็นเหตุผลที่หนูนะเขาเล่นล้มอ่ะก็คือ เหมือนว่ามันล็อกไข่หนูนะไว้แล้วอ่ะ ว่าเป็นอีฮานีมาปุ๊บมือต้องกดไดโลเอียงเอาเสียโอ้โหใครเขาจะไปอยากเล่นเนาะเออ สวย โอ้โหได้ซองน้ำ เออ มาแล้วค่ะแถวนึง เออ อีกสองตัวมาโคอีกสองตัวสวย อีกตัวเดียว อย่าว่า เออเข่ายุ่มา เข่าให้ยุ่ราคาสามรอยี่สิบบาท เอาเรื่อง ได้ยุ่นะ โอเคคูณสิบเป็น เท่าไหร่สามพันบอกไหลไปไหลไปสามพันสองร้อยบาท เออ ว่าหันสามรอยี่สิบคูณสิบเป็นสามพันสองร้อยโอเค ขออนุญาตปรับไม่ต่อเลยเนาะค่ะ ใส่ลอยนึงเนาะสิบมบค่ะเกมเสือเนี่ยขอแค่โอ้โหเชี่ยเอาว่ะเฮ้ยเอาว่ะ ขอแค่พูดซิปเข่ากับน้องซิปเอาซีได้ขอแค่พูดซิปเข่าไปไว้แน่นอนแต่ส่วนมากมันก็เข่าหายตัวมัวนี่หนูนะเล่นนี่รู้สึกว่าสมจะเข่าประมาณสามรอบนะคุณซิบสมเข่าประมาณสามรอบเข่าแบบติดๆกันเลยอะโอเค เดี๋ยวเบอร์นี่ปรับไม่ มาเด้มาเด้มาเด้สภาพไปค่ะขออนุญาตปรับไมเป็นสี่ร้อยบาทเนาะสิบไมค่ะ มาเด้มาเด้มาเด้เออค่อยเล่งค่อยไต่ไป สวย โอ้โห บ่อเข่าบ่อเข่าเนาะค่ะ มาดิสมมา ไปค่ะรออีกสิบไม่มาเดิมาเดิมาเดิโอ้โหอีเทียอย่างวะเนี่ย เข่าให้แน่มา โอ้โหมาโดดดิโอ้ยสม เอ้ยสม เอ้ยสมสภาพ ไปค่ะอีกสิบไม่อาจจะเป็นสิบไม่สุดท้ายนะฮามันว่าเข่าเลย มาดิมาดิ มาดิโอ้โห สม เออก้อนท้องเขาโอ้โห ดีนะ มีไว้มาให้สองตัวยังดีกว่าเขาแล้ววะ มาแปดพันบาทแล้วค่ะ โอเค ดีนะที่ไว้มันมาให้สองตัวมาดิโอเคค่ะสิบไม่ โอ้ยดีนะมันดีดกับเขามาหนึ่งมื่นได้ มาดิมาดิปุ่มพวกเขาพ่กเขา ยเป็นอย่างรู้สึกว่ามันหมุนแบบนุ่งๆยังไหนกูหัวโอเค มาดิกูหูบ่เขา เออ ก้อนท้องเขาเฮ้ย เอาอยู่อ่ะ เอาอยู่อ่ะ ก้อนท้องเขาบวกมาอีกแปดพันบาทแต่ว่ารู้สึกว่ามันวนๆยี่หม่องเก่ายังไหนก่หัวโอ้โห สภาพมือสองอ่ะไป มาดิ มาดิขอแบบหนักๆขอแบบหนักๆพี่ปะ อยากได้ก้อนท้องจกเก้าก้อนไม่ได้มาเข่าเที่ยเดียวเป็นจะรวยเลยอะไปห้าสิบไม่มาดิ มาดิ มาดิ มาดิ โอ้โห โอ้โห โอ้ย โอ้ย เริ่มเจ็บแล้ว โอ้ย สภาพเอี่ยงวันนี้เราจะจัดบอกให้เข่าบันไดเลย วายมา เออวายมาเก็บวายไปก็ได้ สวย มาให้แน่ โอเควายสามตัวบ้างวะเออ ก่อนน้องเนี่ย เห็นบอบัดพอเขาลดลงมาเหลือสี่พันสามพัน ค้อนท้องมันมาให้เราดีดกลับไปหม่องเกาเพื่อเอี่ยงอ่ะเพื่อที่สิลงมาหม่องเกาสิบอขึ้นคือลงลงนี่หลายรอบแล้วนะโอ้โหไปหาอีกสิบไม่ื่ไหวแล้วนะ มาดิมาดิโอ้โหสมมาเออไว้สองตัวก็ว่าเขาสามตัวลดโอ้ว่าละเจ็ดพันลงไปเหลือ สามพันสี่พันเท่าเขาแล้วก็ขึ้นเขามาไม่ที่เนี่ยว่าแมนแท้ว่าแมนแท้ แมนแท้แท้ โอ้โหโอ้โหโอ้โหเหลือสามพันค่ะ ไป มาดิ มาดิเข้าไปเนี่ยเออเห็นว่าค้อนท้องมาอีกแล้วอย่างวะมันพ่อเหลือสามพันดีดขึ้นมาคืน